จริญพรนักศึกษาวิชา GB 410ทุกท่านนะ ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ตำราของวิชานี้ คือเรื่องของสุขภาพนักสร้างบารมี นักศึกษาคงคุ้นเคยกับการที่พระอาจารย์หลาย ๆ รูป ได้ให้สัมโมทนียกถา ที่ว่าด้วยเหตุแห่งอายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อาทิการไม่ทำการฆ่าสัตว์ การให้ชีวิตสัตว์เป็นทานก็ดี หรือการถวายที่ลานาเปสัตว์ก็ดี อานิสงส์ของสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า แต่วิชานี้จะนำสุขภาพนำมาเข้าสู่เรื่องของการปฏิบัติด้วยหนึ่งสมองสองมือ อานิสงส์ที่ได้ก็ย่อมเกิดในปัจจุบัน ถือว่าเป็นประโยชน์บนดินทีเดียว ดังนั้นเนี่ยถ้าได้เรียนได้ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาก็จะทำให้ปลายทางของทุกท่านเนี่ยได้กิจวัตรที่ทำให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ในพระสูตรก็มีกล่าวไว้เหมือนกันว่าเหตุแห่งอายุยืน จากประโยชน์ปัจจุบันนั้น มีองค์ประกอบไปด้วย 5 ประการ ประการแรกก็คือทำความสบายให้เกิดขึ้น คือปัจจัยสีของพวกเราทั้งอาหารที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคเป็นต้น ประการที่ 2 ก็คือเรื่องของการบริโภค อาหารที่สดใหม่และก็ย่อยง่าย ปราศจากของแสลง ประการที่ 3 ก็คือ ความรู้ประมาณในการบริโภคหลักการที่4จะเป็นเรื่องของดุลยภาพบำบัด คือการวางอิริยาบถให้สมดุลทั้งยืน เดิน นั่ง นอนก็ดี และประการสุดท้ายก็คือ เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ จะเห็นได้ว่า 3 ข้อแรกเนี่ยมีอาหารเป็นเรื่องหลัก ซึ่งในตำรานี้บทที่ 1 จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม ดังนั้นเนี่ย ถ้านักศึกษาได้ทำการศึกษารายละเอียดนี้ และปฏิบัติได้จริง ก็ย่อมได้อานิสงส์การทำอายุขัยให้ยืนยาว ปราศจากโรคไปไข้เจ็บไปถึง 3 ข้อทีเดียวสำหรับในบทที่ 2 ก็จะเป็นเรื่องของการขับถ่ายแน่นอนเมื่อมีการบริโภคเข้าไป บางส่วนที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ก็จะเป็นส่วนเกิน หรือไม่สามารถย่อยสลายได้ก็จะเป็นกากอาหาร ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นตัวสะท้อนถึงสุขภาพของพวกเราความสามารถในการย่อย ดังนั้นเนี่ยไม่พึงมองข้ามแม้ว่าจะเป็นปฏิกูลก็ตาม ในบทที่ 3 ที่ว่าด้วยเรื่องของดุลยภาพบำบัด ไม่ได้มุ่งไปที่การออกกำลังกายเท่านั้น แต่มุ่งไปที่อิเลียบทที่เราจะต้องสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในการบริหารจัดการร่างกาย เพื่อทำให้เส้นไม่ติดเส้นไม่ยึด บทที่ 4 ก็จะเป็นทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ซึ่งเราย้อนเข้ามาดูในตัว ในเรื่องขององค์ประกอบของร่างกายของเรา ซึ่งเราเป็นเจ้าของอยู่ เราพึงต้องทำการศึกษา และบทสุดท้ายจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรม ซึ่งในวิชานี้จะเน้นมากเลย เพราะว่ากิจกรรมเป็นส่วนที่นำไปสู่อัธยาศัยที่เราได้ในภาคปฏิบัติ และผลที่ได้ในช่วงหนึ่งเดือนนี้ก็ตามก็ย่อมทำให้เราเห็นผลได้ชัดเจน เมื่อเราทำตารางนาฬิกาชีวิตให้สมดุล ดังนั้นเนี่ยอย่าได้ละเลยนะ สุดท้ายนี้ก็คือเมื่อทุกท่านทำกิจให้สมบูรณ์แล้วเนี่ยอันิสงที่ท่านได้ก็คืออโรคยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง